สวัสดีครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของคำสั่งพื้นฐานในภาษา HTML5 กันแล้วนะครับ ซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลขึ้นมานะครับ ซึ่งอาจารย์จะพูดถึงอยู่ 2 รูปแบบนะครับก็คือการสร้างรายการข้อมูล แบบ unorder กับอีกคำสั่งหนึ่งก็คือการสร้างรายการข้อมูลแบบ order นะครับ ซึ่ง 2 ตัวนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างรายการข้อมูล ที่นิยมใช้กัน เป็นจำนวนมากนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าไปที่โปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับ ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลนะครับคำสั่งที่1นนะครับก็คือคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลแบบ unorder list นะครับก็คือไม่มีลักษณะเป็นตัวเลข แต่เราจะใช้สัญลักษณ์บูเลตในการรันหัวข้อแต่ละหัวข้อกันนะครับ ซึ่งวิธีการสร้างนะครับเราก็จะใช้แท็ก UL นะครับ unorder list ในการทำงาน ซึ่ง an order list จะเป็นคำสั่งคู่นะครับแท็กคู่ จะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับ ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลนะครับ เราก็จะต้องมี list หรือหัวข้อ แต่ละหัวข้อว่าเราต้องการสร้างลำดับรายการข้อมูลขึ้นมากี่หัวข้อนะครับ เราก็จะใช้แท็ก li นะครับ ในการสร้างลิสต์หัวข้อขึ้นมา ะครับหนึ่งคำสั่ง li ก็คือ 1 หัวข้อนะครับ เช่นอาจารย์ทราบเป็นหัวข้อที่ 1 นะครับนักศึกษาก็สร้างไปลองเป็นตัวอย่างสัก 2 3 หัวข้อก็ได้นะครับ 2 3 นะครับ จากนั้นลอง รันโปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับหัวข้อที่เราใส่เข้าไปในภายใต้แท็ก UL นะครับ ก็คือ unorder list จะมีลักษณะที่เป็นบูเลตหรือจุดดำๆโผล่ขึ้นมาข้างหน้าของแต่ละหัวข้อนะครับ อันนี้เราเรียกมันว่าเป็น unorder e d list หรือหัวข้อที่ไม่มีลำดับขึ้นมานะครับ คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับ เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลเหมือนกันนะครับ แต่จะมีลักษณะที่ หัวข้อแต่ละหัวข้อจะถูกรันเป็นตัวเลขไปเรื่อย ๆ นะครับ ตั้งแต่ 1 2 3 ไปเรื่อย ๆ เราเรียกหัวข้อเหล่านั้นว่าเป็น order list นะครับก็คือลำดับที่มีลำดับรายการข้อมูลขึ้นมานะครับ ซึ่งลักษณะของการสร้างหัวข้อที่เป็นลำดับนะครับ order list เราจะใช้แท็ก ol นะครับในการทำงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแท็กคู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็พิมพ์ลงไป จากนั้นเหมือนเดิมนะครับ ไม่ว่าจะเป็น an order list หรือ order list นักศึกษาจะต้องระบุว่าต้องการใส่หัวข้อเข้าไปกี่หัวข้อนะครับ เราก็ต้องใส่หัวข้อภายใต้แท็ก li เช่นอาจารย์ใส่หัวข้อเข้าไปนะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับ หัวข้อที่อยู่ภายใต้แท็ก OL จะถูกเรียงลำดับตั้งแต่1 2 3 ไปเรื่อยๆ ตามจำนวนหัวข้อที่เราใส่เข้าไปนะครับ เราเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าเป็น order list นะครับ คำสั่งต่อไปนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการข้อมูลเหมือนกันนะครับ เพียงแต่จะไม่เหมือนกับ UL กับ OL นะครับ ก็คือไม่มีสัญลักษณ์บูลเลตอยู่ข้างหน้า หรือไม่มีตัวเลขอยู่ข้างหน้านะครับ เราเรียกคำสั่งนี้ว่าเป็น definition list นะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือ d l นะครับ ในการสร้าง list รายการข้อมูลขึ้นมานะครับ ซึ่งใน DL นะครับ เราก็ต้องระบุหัวข้อที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเหมือนกัน เพียงแต่เราจะไม่ใช้ LI ในการทำงานแล้วนะครับ เราจะใช้เป็นแท็ก DD ในการสร้างหัวข้อขึ้นมานะครับ จากนั้นลองรันโปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับเรามีหัวข้อเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ตัว DL จะไม่มีสัญลักษณ์อยู่หน้าหัวข้อนะครับ เราเรียกตัวนี้ว่าเป็น definition list นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการสร้างลำดับรายการกันแล้ว ใช่ไหมครับ อันนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในหัวข้อคำสั่งพื้นฐานของภาษา HTML5 กันนะครับ ซึ่งในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานไฟล์มัลติมีเดีย ในหน้าเว็บไซต์กันนะครับ ว่าถ้าเราต้องการใส่รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอเราสามารถทำงานได้ยังไงบ้างนะครับ ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ